าแห่งการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักผ่อน ผ่อนคลายตัวเองจากความเหนื่อยล้าในหน้าที่และการงาน อาจเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเยียวยาร่างกายที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ให้เราได้ผ่อนตัวเองให้ช้าลง ให้เราได้พักทั้งกายและใจ ในช่วงเวลานี้ หากใครที่รู้สึกง่วง ร่างกายต้องการการพักผ่อน ก็ขอให้นอนหลับโดยปราศจากความกังวลใจใดๆ บางท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ ในการเฝ้าตามดูลมหายใจ เข้าออก ให้ลมหายใจได้นำพาความอ่อนโยน คลายกลับมาสู่ตัวเรา ถือว่าเป็นการภาวนาในรูปแบบหนึ่งก็ได้ ให้เราค่อยๆเอนกายลงนอนอย่างช้าๆ นอนในท่าที่รู้สึกสบาย และผ่อนคลายมากที่สุด ท่านอนที่ทำให้เรานอนหลับอย่างสบาย คือการนอนตามแบบโยคะ ในท่าศพอาสนะ คือนอนราบกับพื้น แยกขาออกจากกันเล็กน้อย วางแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัว หงายฝ่ามือขึ้น ทิ้งน้ำหนักตัวลงสู่พื้น หากใครไม่ถนัด อาจจะนอนตะแคงทางด้านขวา หรือนอนในท่าใดก็ได้ ที่เรารู้สึกสบายและผ่อนคลาย สำหรับคนที่สวมแว่น ก็ขอให้ถอดแว่น ข้อสำคัญก็คือ ขอให้เป็นการนอนที่เรารู้สึกสบายที่สุด ขอเชื้อเชิญให้เรากลับมาสัมผัสรับรู้ถึงลมหายใจ เข้าและออก ให้ลมหายใจ สิ่งใดที่ต้องคิด ต้องเครียดหรือเป็นกังวล ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างที่มันควรจะเป็น หายใจเข้าลึก หายใจออกยาว นำพาความผ่อนคลาย สู่เท้าทั้งสอง รู้สึกผ่อนคลาย ทั้งใบหน้าและศีรษะผ่อนคลาย ตั้งแต่ศีรษะ ซ้าย เอ็นขวาพลิ้วไหว รู้สึกเย็นสบาย สายลมและท้องฟ้า จะดูแลตัวเรา และทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง แทนเรา สายลมได้พัด การมีอยู่ของตัวเรา ค่อยๆ ขยับปลายนิ้วเท้า ปลายนิ้วมือ กระพริบเปลือกตาช้า ๆ เพื่อเรียกความรู้สึกให้กลับคืนมา